หรับสถานการณ์โรคเปลี่ยนงานเปลี่ยน แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปีคศ 1980 ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเรามีปัญหามีความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ที่เกิดขึ้น ทุกประเทศเนี่ยได้นำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการาทำงานขององค์การ อย่างเช่น ในเรื่องของการฝึกอบรม การคัดเลือกแรงงานเข้ามาทำงาน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง รวมถึงการแข่งขันในระดับนานาชาติ มีการร่วมมืออย่างเช่นในภาคพื้นที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคบ้านเราก็คือ AEC อันนี้ก็จะมีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซีย อินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทย รวมถึงเราก็จะมีภาพของแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงาน ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของอวัฒนธรรมในการทำงาน ตรงนี้ก็จะต้องอมีมีการคำนึงแล้วก็ตระหนักในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจแล้วก็การแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการทำงาน ความต้องการของบุคลากร รวมถึงสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การเอง ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมี 2 ประเด็น ก็คือปัจจัยภายนอกองค์การ และปัจจัยภายในองค์การ สำหรับปัจจัยภายนอกองค์การเนี่ยเราก็จะต้องมาดูทางด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะต้องมาใช้ ในการคัดเลือกการสรรหาการพัฒนา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยของบุคลากรมีอะไรบ้าง รวมถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจากสภาวะภายนอกขององค์การเนี่ยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะมีผลต่ออการแข่งขันหรือตัวสินค้าหรือตัวบริการ รวมถึงปัจจัยทางด้านแรงงาน ซึ่งเราแบ่งประเภทของแรงงานเนี่ยออกเป็น 3 ประเภท ก็คือแรงงานฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ และก็แรงงานไร้ฝีมือ เพราะฉะนั้นตัวองค์การเองเนี่ยก็จะต้องมามองว่าแรงงานประเภทไหนที่เป็นที่ต้องการหรือความเชี่ยวชาญประเภทไหน ที่เป็นที่ต้องการขององค์การ รวมถึงปัจจัยด้านสาภาพแรงงาน เนื่องจาก บุคลากรเนี่ยเข้ามาทำงานเนี่ยเราจะต้องจัดสวัสดิการให้ เพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของอองค์การที่เป็นสาภาพแรงงานเนี่ยเข้ามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ความเป็นธรรมต่างๆ ส่วนปัจจัยทางด้านประชากรสังคม เนื่องจากเราเข้าประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในบ้านเราที่เราเรียกกันว่า aging society เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบุคลากรเราเนี่ย ยังเป็นคนเก่งอยู่ แต่ต้องกเกษียณอายุ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจาก 60 ปีขึ้นไป นโยบายขององค์การเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะให้ หรือมีลักษณะเพิ่มอายุการทำงาน หรือจ้างเอาซอร์สที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาทำงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงถ้าบุคลากรในองค์การของท่านเนี่ยมีเป็นผู้หญิงมากขึ้นก็จะต้องดูในเรื่องของเนอร์เซอรี่นะคะระหว่างการทำงานการให้นมบุตร นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงรวมถึงปัจจัยทางด้านต่างประเทศ ได้แก่ประชาคมอาเซียนมีการจับมือกันนะคะะมีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันอันนี้ก็จะต้องดูด้วยว่ามีผลอะไรกับองค์การบ้าง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเช่น การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ อย่างเช่นมาตรฐานวิชาชีพทางด้านการศึกษา ทางด้านครู ทางด้านวิศวกรรม ทางด้านแพทย์นะคะ อันนี้ก็จะต้องไปเป็นเป็นไปตามกฎหมายของการจ้างงานนะคะ แล้วก็มาตรฐานวิชาชีพด้วยสำหรับปัจจัยภายในองค์การเนี่ยนะคะ ก็แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นนะคะสำหรับประเด็นแรกเรามาดูกันนะคะว่า ในส่วนขององค์ประกอบขององค์การเนี่ยในเรื่องของงบประมาณ อันนี้สำคัญมากนะคะองค์การจะต้องดูว่างบประมาณนะคะที่ต้องบริหารจัดการในแต่ละปีเนี่ยมีเท่าไหร่ มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกหรือเปล่า แล้วมีมีจำนวนเท่าไหร่นะคะเป็นโครงการเป็นงานอะไรบ้าง รวมถึงปัจจัยทางด้านสวัสดิการ เพราะฉะนั้น ปัจจัยทางด้านสวัสดิการเนี่ยเป็นสิ่งคาดหวังสำหรับบุคลากรมาก เราจะต้องดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาล วันหยุดเงินชดเชยต่างๆ อันนี้ก็จะต้องดูด้วยว่าเหมาะสมเพียงพอไหมเป็นไปตามตัวบทกฎหมายหรือเปล่า ปัจจัยต่อมาก็คือในเรื่องของเจตคติและพฤติกรรมของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรในแต่ละเจเนเรชันในแต่ละวัยเนี่ยความคาดหวังพฤติกรรมในการทำงานเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่น ยกตัวอย่างอย่างเบบี้มูเมอร์ 50ปีขึ้นไปก็จะทำงานอย่างทุ่มเท แต่เด็กรุ่นมิเลเนียมนี่ก็จะเป็นลักษณะเราต้องจูงใจมากหน่อยนะคะ ถึงจะมีพฤติกรรมในการทำงานที่ดีแล้วก็งานสำเร็จนะคะในส่วนของปัจจัยด้านวัฒนธรรมขององค์การเนื่องจากบ้านเราเนี่ย วัฒนธรรมไทยอย่างเช่นการไหว้ นะคะ บางสิ่งบางอย่างก็ ต้องปลูกฝังในการทำงานหรือการเข้าทำงาน การติดต่อสื่อสาร อันนี้นี้จะต้องปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมขององค์การที่จะทำให้งานเนี่ยมีความสำเร็จแล้วก็มีความเข้าใจระหว่างบุคลากรร่วมกันรูปแบบการบริหารอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งเนื่องจากการบริหารขององค์การเนี่ยผู้บริหารก็จะดูเรื่องว่าทำงานอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การเพราะฉะนั้นรูปแบบของการบริหารเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มงานต่างๆ ฝ่ายแผนกต่าง ๆ เพราะฉะนั้นในเรื่องของ organization structure เนี่ยก็ควรจะมองว่าในแต่ละกลุ่มงานในแต่ละงานเนี่ยควรจะมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไร มีระบบการประสานงานอย่างไรเพื่อให้งานสำเร็จ อันนี้ก็จะพูดในเรื่องของเรื่องของการบริหารแล้วก็รวมถึงโครงสร้างเลยสำหรับ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของธรรมชาติขององค์การและงาน อันนี้สำคัญมาก ในเรื่องที่เราจะคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเนี่ย เราจะต้องออกแบบงานนะคะให้ชัด เพราะฉะนั้นการออกแบบงานของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยเนื้องาน แล้วก็คุณสมบัติและผลตอบแทนและรางวัล มาดูอันแรกก่อนนะคะ เวลาเราออกแบบงานเนี่ยเนื้องาน หรือที่เรียกว่าตัว content analysis เนี่ยจะต้องมีความชัดเจนมาก งั้น ลักษณะเฉพาะของงานแต่ละงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ มีหน้าที่มีบทบาทนะคะ มีความสัมพันธ์ แล้วก็มีความรับผิดชอบอะไรบ้าง อันนี้เขาเรียกว่าสเปคงานนะคะ สเปคงาน ส่วนที่ 2 ก็คือ สเปคคน หรือที่เรียกว่า qualification นะคะอันนี้หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือสมรรถนะ นะคะก็หมายถึงตัวความรู้ที่ใช้ในการทำงานสกิลหรือทักษะที่ใช้ในการทำงาน คุณลักษณะหรือคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน อันนี้ก็คือสเปคคนนะคะเมื่อมีสเปคงานแล้ว มีสเปคคนแล้วนะคะอันนี้เป็นสุดท้ายก็คือจะเป็นในเรื่องของผลตอบแทนและรางวัล อันนี้จะทำให้คนเนี่ยทำงานอย่างทุ่มเท แล้วก็อยู่กับองค์การอย่างยั่งยืน หรือเรียกว่า engagement นะคะ มีความผูกพันในการทำงานที่จะมุ่งผลสำเร็จร่วมกันสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะ ที่เกี่ยวกับปัจจัยองค์การ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือเป็น personal conditions หรือปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคลากรสำคัญมาก เพราะว่าคนที่จะทำงานให้สำเร็จก็คือบุคลากรเพราะฉะนั้นพฤติกรรมในการทำงานนะคะ ของอในระดับเลเยอร์ ในระดับโครงสร้างทุกระดับเนี่ยมีความสำคัญมาก เพราะว่าแต่ละระดับเนี่ยจะต้องมีการประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานสำเร็จเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของบุคคล แต่ละบุคคลที่แสดงออกในการทำงาน รวมถึงลักษณะสไตล์ของผู้นำในการบริหารงาน อันนี้มีความสำคัญที่จะทำให้งานในองค์การสำเร็จนั้นต้องดูในเรื่องของความพึงพอใจในการทำงาน นะคะเพราะว่าถ้าองค์การเนี่ยสามารถความพึงพอใจดึงดูดใจนะคะมีความรู้สึกผูกพันทางใจแล้วเนี่ยคนเนี่ยก็จะทุ่มเทนะคะในการทำงานรวมถึงบรรยากาศทำงานที่ดีร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องกันรักกันสนใจงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันนี้ก็จะส่งผลต่อตัวเองแล้วก็กลุ่มแล้วก็องค์กร